كما كما كما Christmas. là chắc gần phòng cũng leo nổ đạp đầy เป็นลำวงลูกกล้องยาวมีสามชาติละช่วงต่อไปนี้นะครับ ก็หลายหลายรูปแบบด้วยกันนะฮะหลายรูปแบบต่บางทีจะขอนะครับจังหวะไม้ย่องนะครับลืมยอบอกตรงๆย่องเองได้ไหมเออไปที่ไหนที่ไหนไม่เคยมีใครขอไม้ย่องเลยแต่งานนี้ขอไม้ย่องอ้หน้าแตกแน่หรือม้าไม่ย่องเดี๋ยวผมย่องเลยห้ดูนักดนตรีเถิดหน้าอ่อนอ่อนตัวจับเพลงมาย่องเต้นตุเร่งตุเร่งตุเร่งตุเร่งนั่นนะจ๋อยนะ ไม่ไหวเนาะไม่ไหวเนาะนะครับเพราะมันนานมันจะมีสักที เราก็ไปกันใหม่่ถ้าลุงนัวงสามชาติไซเบอร์อะไรตัวนี้นะครับแกก็ขอบคุณนะครับเอ้ามาเปิดหัวม้วนกันเลยทุกท่านครับไปครับลุงสอนไปฮะยังไงยังไปนู่นไปไปไปสุพรรณไปสุพรรณอเมซิ่งสุพรรณแล้วก็อเมซิ่งสุพรรณครับาเรียนเชิญด้านล่างขึ้นด้านบนได้เลยแล้วกันนะครับผมจะเลิอมาติดต่อด้วยกันนะฮะ hãy cùng đập. ดุเกินเชียร์แเจอโควิดมาปีเ้าแล้วมันจป็นเลยนะตกยาตกยาเรียนเชิญนุ่มสาวสวยทุกคนในนักกานะฮะที่มาร่มกิจกรมช่นารนะจ๊ะเก็มลูกเมียไปทำไมสิจะมีแฟนตั้งแต่บาน trên tới lội nơ ở bên trái đường lộ Yeah. boca É, Leroy. Uno, dos. ดหล่อแล้วพี่สาวสวยด้วยกันนะช่วงนี้อจตสอนแฟนมา แฟนมาแฟนมาเบื่อแฟนหน่อยไหมแฟนมาแฟนมา